ทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มการโปรแกรมนะครับสำหรับภาษา Python เพื่อการสกัดข้อมูลจากนะ Facebook นะครับนะถ้าดูจากนะครับส่วนด้านบนที่ใช้ในการกำหนดนะครับ extension หรือส่วนขยายที่ใช้กับนะครับการโปรแกรมชุดคำสั่งต่างๆของภาษา Python เนี่ยจะเห็นว่านะครับทางด้านบนเนี่ยเรายังคงใช้นะครับตัว request อยู่นะครับ ตัว request อยู่ ซึ่งเป็น exception สำหรับที่จะใช้ในการร้องขอข้อมูลนะครับนะส่วนถัดมาก็คือตัว beautiful soup นะครับนะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสกัดข้อมูลของเรานะครับนะครับตัว beautiful soup นะครับนะเป็น extension อ็กเซนชันหรือส่วนขยายที่จะใช้ในการสกัดข้อมูลจากนะครับนะข้อมูลที่เราได้ทำการร้องขอมานะครับ ส่วนต่อมานะครับ นะอันนี้นะสำคัญสักนิดหนึ่งก็คือที่เพิ่มเติมมาจากเนื้อหาในหัวข้อก่อนหน้าก็คือ ข้อมูลที่เราทำการสกัดมานะครับนะจากส่วนที่เป็นเอ่อนะเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นฟอร์แมตนะครับที่จะแตกต่างจากข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับนะจะเป็นลักษณะของออบเจกต์นะครับที่เราจะต้องอาศัยตัว JSON นะครับนะส่วนขยายที่เป็นนะครับ นะเจสันหรือบางท่านก็เรียกว่าเจสันนะครับในการในการช่วยในการทำการนะแปลงข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของออบเจกต์หรือวัตถุเนี่ยนะครับ ให้อยู่ในฟอร์แมตที่เราสามารถที่จะนะแยกย่อยนะครับข้อมูลชุดที่อยู่ในตัวออบเจกต์หรือวัตถุได้นะครับนะขั้นตอนต่อมานะครับ สิ่งที่เราจะใช้เลยก็คือ Page ID นะครับ เพจ ID เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเราเข้าไปที่ตัวนะครับ developer ของ Facebook แล้วก็ไปที่กราฟ API Explorer นะครับ เพื่อที่จะไปทำการนะครับนำตัวเพจ ID นะรหรือไปดูเพจ ID แล้วก็คัดลอกมาใช้นะครับ ส่วนต่อมาก็เป็นตัวโทเค็นนะครับหรือที่เรียกว่าโทเค็นการเข้าถึงนะครับนะเราก็ไปทำการคัดลอกมานะครับ นะก็อาจจะยาวๆ นิดนึงนะครับ ไม่ต้องเห็นหมดนะครับแหมมันเป็นโทเค็นที่จะเป็นความลับนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับคนอื่นก็จะสามารถเข้าถึงเพจของเราได้นะครับจะตรงท้ายก็นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าการทำการที่โทเค็นหมดอายุการใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็จะมีข้อดีว่านะครับคนอื่นก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้โดยง่ายนะครับ ต่อมานะครับ เป็นตัวนะ address นะครับหรือที่อยู่ที่เราจะใช้ในการนะครับนะร้องขอข้อมูลนะครับนะนะครับ คือลักษณะของการร้องขอข้อมูลเนี่ยนะหรืออการร้องขอข้อมูลเพื่อมาทำการสกัดเนี่ยก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการนะสกัด ข้อมูลจากเว็บเพจเลยนะครับหรือกำหนด URL address ที่เราจะร้องขอข้อมูล มีการ ระบุตัวพารามิเตอร์นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนะมีการระบุพารามิเตอร์นิดนึงก็คือ ตัวข้อมูลที่เราจะร้องขอเนี่ยเราเราร้องขอผ่านตัวกราฟ API ของ Facebook ดังนั้นเนี่ยในส่วนแรกที่เราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นนะครับ graph.facebook.com นะครับตามด้วยเวอร์ชันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงระยะเวลาที่นะครับตัว กราฟ API ของ Facebook เนี่ย มีการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ต้องกังวลนะครับนะครับ เวลาที่เราเข้าไปในนะกราฟ API Explorer เนี่ยนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับส่วนส่วนตรงเวอร์ชันเหมือนกันนะครับ ต่อมาก็คือเราทำการนะครับนะเปลี่ยนนะครับ ค่าคงที่ที่เป็นนะเพจ ID เนี่ยให้เป็นตัวแปร นะครับสำหรับที่เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเพจ ID นะครับได้ง่ายนะครับ ต่อมาก็เป็น access token นะครับ หรือโทเค็นของการเข้าถึงนะครับซึ่งขั้นข้อมูลด้วยตัวเครื่องหมายนะครับ question mark คือเหมือนคำถาม ตามด้วยตัวนะครับแปรนะครับที่เรามีการระบุนะครับโทเค็นการเข้าถึงเอาไว้นะครับ ส่วนนี้นะครับ จากนั้นนะครับขั้นตอนที่เหลือนะครับ นะจะทำงานนะครับของชุดคำสั่งเนี่ยเหมือนกันกับการสกัดข้อมูลจากเว็บเพจเลยนะครับ ก็คือนะคำสั่งจะเหมือนเดิมนะครับนะนะคำสั่งจะเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับวิธีการนะครับ จริงอาจจะดูแตกต่างนิดนึงนะครับนะนะครับ เพราะว่าอันนี้นะครับวิธีการ import ของผมจะบางท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับผมใช้ import request นะครับ แล้วก็ response เท่ากับ request get นะครับ ซึ่งจริงๆ แล้วมีความหมายเดียวกัน มีความหมายเดียวกันกับแบบนี้นะครับอ่าผมลองเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับ ก็คือนะครับนะก็คือ form นะครับ request นะครับ แล้วก็ import get อ่า มีความหมายเดียวกันนะครับอาจจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับ ก็จะเอาออกนะครับเป็นเป็นการนะ เอ่อ อะไรอ่ะ เรียกใช้ส่วนขยายด้วยหลักวิธีการเดียวกันนะครับนะบางท่านอาจจะไปเห็นวิธีการทั้งสองแบบนี้ในในแหล่งอ้างอิงอื่น ๆนะครับ ทีนี้นะครับ ต่อมาอ่าต่อมาก็คือการสกัดข้อมูลนะที่บอกว่าเราก็ใช้ตัว beautiful soup เหมือนเดิมนะครับนะสำหรับการสกัดข้อมูลนะครับนะก็ใช้ beautiful soup นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับบรรทัดที่ดูเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือส่วนนี้นะครับ นะก็คือเราใช้ตัว JSON นะครับนะทำการนะครับนะแปลงข้อมูลนะครับที่เราได้ทำการสกัดมานะครับจากเพจนะครับ หรือนะจากเพจของ Facebook เนี่ยนะครับด้วยวิธีนะครับใช้ JSON .load นะครับ l o a d นะครับ เสร็จแล้วก็ลองพิมพ์เอาออกไปนะครับ นี้ลองมาดูครับ ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรอ่าเป็นเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการสกัดข้อมูลจากเพจนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็เป็นเพจของผมเองนะครับนะทีนี้ก็เนื่องจากว่ามีหลายช่องเราก็รันออนะครับข้อมูลที่ได้นะครับจะเหมือนกับการทำงานพื้นฐานที่อยู่ในกราฟ API Explorer เลย ก็คือจะได้นะเพจเนมกับนะ ID มานะเพจเนมกับ ID มานะครับ นี่เป็น นะครับนะพื้นฐานแรกสุดนะครับที่นะครับนะทุกทุกท่านเนี่ยควรจะเริ่มจากจุดจุดนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาเริ่มดูวิธีการสกัดข้อมูลจากนะเพจสกัดโพสต์นะครับของอสมาชิกที่อยู่ในเพจของเรานะครับ สกัดข้อมูลจากนะกรุ๊ปนะครับนะนั่นคือวิธีการที่เราจะเรียนรู้ในหัวข้อลำดับต่อไปนะครับ